การที่เราได้นำเอาวิธีการจัดการศึกษาแบบสากิจศึกษามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยเริ่มที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเมื่อ 23 ปีที่ผ่านมา คือปี พศ 2536 แล้วต่อมาก็มาทำ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นแหล่งที่สองของประเทศไทย ถือเป็นพันธกิจสัมพันธ์ด้านการผลิตบัณฑิต ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต คำว่าพันธกิจสัมพันธ์ก็คือว่าร่วมกันทำเนื่องจากทั้งสองฝ่ายคิดว่าเป็นภารกิจที่พึงกระทำ พื่อจะสร้างความพร้อมในการทำงาน ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาทันทีที่จบคำคำนี้ ภาษาอังกฤษจะใช้ตรงกันหมดทั่วโลก ว่าหมายถึง employability ก็คือความสามารถในการทำงานได้ทันทีที่จบ เพราะในช่วงก่อนหน้านี้ ผู้ใช้แรงงานมักจะบอกว่า ผู้จบเป็นบัณฑิตยังไม่พร้อมทำงานทันทีเขาต้องเสียเวลาไปอบรมเพิ่มเติม แต่เขาอยากจะเห็นว่าเมื่อไรผลิตแล้วออกไปทำงานได้ทันที ก็เลยมาลองจัดให้นักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี ได้มีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเต็มเวลา ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาหรือ 4 เดือน อันนี้จะต่างจากเรื่องการฝึกงาน จะต่างจากเรื่องการดูงาน เพราะให้ไปทำงาน ภายใต้การให้คำแนะนำปรึกษาในสถานประกอบการเสมือนหนึ่ง เป็นพนักงานชั่วคราวของทางบริษัท เป็นการทดสอบ การนำความรู้เชิงทฤษฎี ที่เรียกว่า theories ไปสู่การปฏิบัติ คือ practice ซึ่งจะทำให้เกิดความตระหนักสำนึกในการพัฒนาวิชาชีพ หรือเรียกว่า career development ก่อนออกไปทำงาน ทำให้ผู้ใช้บัณฑิตสามารถสรรหาและคัดเลือกแรงงานความรู้ ได้ตรงกับความต้องการ และทำงานได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษาสากิจศึกษาจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นการศึกษาต่อยอด เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคำว่าต่อยอดตรงนี้ก็คือว่าจัดให้เป็นคล้ายๆซีเนียร์โปรเจกต์คือไปอยู่ในระดับปีสุดท้ายก่อนจบ เพื่อให้ได้มีวิชา ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะ ในสาขาที่เกี่ยวกับวิชาชีพที่จะทำเต็มที่แล้ว ถึงเอาวิชาไปสู่การปฏิบัติ สากิจศึกษาจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นการศึกษาต่อยอด เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สอดคล้องกับแนวทางประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างคน ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ และใช้ประโยชน์ได้จริง